อยากจะเมาให้ลืมเธอ ลืมความรักที่แสนห่วย ความรักควายควายใหเอากลับคืนไปเลยไป ตอนนี้ที่เปลี่ยนไป เพราะว่าหัวใจฉันมันพังไปหมดแล้วเคยโดนสวมเขาจากนางมารร้ายตัวแม่แม่งโคตอแลเจ็บ ผู้ทำสันดานอย่างเธอ คงไม่มีใครชอบ เพราะเธอเที่ยวหลอกให้ใครเขาเจ็บช้ำสับรางเก่งจริง นับผู้หญิงใจดำ สิ่งที่เธอทำเลวมากรู้ไหมเพื่ออ้ย วันนี้กูอยากกินเหล้าอยากกิน